สวัสดีค่ะดิฉันคิดว่า ณตอนนี้ทุกท่านคงมีรหัสผู้ใช้ เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรมกันทุกคนแล้วนะคะ เรามาเรียนรู้การสร้างคำถามในระบบกันเลยนะคะ ไปเลยค่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว จะเห็นเมนูด้านบน เมื่อต้องการสร้างคำถาม ให้คลิกเมนู create จะปรากฏหน้าจอในการสร้างคำถาม โดยแยกรูปแบบของคำถามออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้ หนึ่งแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จากคำตอบหลายตัวเลือกหรือควิส 2. แบบทดสอบแบบเรียงลำดับคำถาม และใช้การลากตอบหรือจัมโบ 3. แบบสำรวจความคิดเห็นหรือเซอร์เวท่านสามารถเลือกสร้างคำถามได้ตามต้องการ เรามาเริ่มเรียนรู้ในแต่ละแบบทดสอบกันเลยนะคะ มื่อท่านต้องการสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบจากคำตอบหลายตัวเลือกหรือควิสมีขั้นตอนดังนี้ ลำดับที่ 1 เริ่มจากให้ท่านคลิก create new ตรงควิสจะปรากฏหน้าต่างใหม่ จากนั้นจึงใส่รายละเอียดได้แก่ title ชื่อแบบทดสอบ ใส่ได้ไม่เกิน 95 ตัวอักษร cover image เป็นการใส่ภาพหน้าปกแบบทดสอบ คลิกตรง upload your image เราสามารถเลือกรูปภาพจากเครื่องของเราเพื่อโหลดขึ้นมาได้ แล้วคลิกเปิดหรือ Open โปรแกรมก็จะแสดงตัวอย่างภาพ Description เป็นคำอธิบายแบบทดสอบ ระบุได้ไม่เกิน 280 ตัวอักษร Location ใช้สำหรับระบุโฟลเดอร์ ในการจัดเก็บข้อมูล กรณีใช้งานฟรีจะไม่สามารถแก้ไขได้ visibility เป็นการแสดงแบบทดสอบ มีให้เลือก 2 รูปแบบคือ only me สำหรับมองเห็นเฉพาะผู้สร้างแบบทดสอบ และ everyone ทุกคนมองเห็นได้ language ภาษาที่ใช้ สามารถเลือกใช้ภาษาไทยได้ ครดิตรีสอร์ทอ้างอิงการให้ข้อมูล สามารถระบุชื่อลิงก์หรือ Textbook ได้ อินโทรวิดีโอ เป็นการเพิ่มวิดีโอที่ใช้แสดงระหว่างรอการเล่นเกม ซึ่งระบุลิงก์ของ YouTube ได้เลย จากนั้นให้ท่านคลิกโอเค ซึ่งอยู่ด้านบนขวามือ เมื่อเพื่อบันทึกแบบทดสอบ ระบบจัดจัดเก็บรายละเอียดแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ลำดับที่ 3 ให้สร้างคำถามเพิ่มในแบบทดสอบ โดยคลิก add question ซึ่งเราสามารถเพิ่มคำถามได้ไม่จำกัดข้อคำถาม เมื่อเราคลิกเพื่อเพิ่มคำถาม จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้เราใส่รายละเอียดคำถาม คำตอบที่เป็นทางเลือก และข้อคำตอบที่ถูกต้องดังนี้ question ชื่อคำถาม time limit เป็นการระบุช่วงเวลาที่ใช้ในการทำข้อคำถามข้อนี้ว w a r d พอยต์ใช้ในการให้คะแนน สามารถคลิกปุ่มสีขาวเพื่อบอกว่าให้หรือไม่ให้มีเดียเป็นการเลือกรูปภาพ ถ้าเราเลือก Image Library by Getty Image คือเลือกภาพจาก Library ของโปรแกรม อัปโหลด Your Image เป็นการเพิ่มภาพจากเครื่องของผู้สร้างแบบทดสอบ สามารถค้นหาไฟล์จากภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วลากชื่อไฟล์มาใส่ในกล่องนี้ได้เลย หรือ drag and drop image และ add YouTube link เป็นการเพิ่มลิงก์ของ YouTube ต่อมาให้กำหนดตัวเลือกตอบตรง answer สามารถกำหนดคำตอบได้ 4 ตัวเลือก และคลิกให้เครื่องหมายถูกเป็นสีเขียวตรงตัวเลือกคำตอบที่ต้องการให้ถูกต้องที่สุด ในที่นี้คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือคำตอบที่ 2 จึงคลิกตรง answer 2 credit resource เป็นการระบุ แหล่งอ้างอิงว่าได้ข้อมูลนี้มาจากไหนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ลำดับที่ 4 เมื่อสร้างคำถามเสร็จแล้ว คลิก next จะปรากฏหน้าต่างแบบทดสอบที่มีคำถามที่เราใส่ไปแล้ว ทั้งนี้ตรงด้านขวามือของคำถามที่สร้างขึ้น จะมีสถานะในการจัดการกับคำถาม 3 สถานะได้แก่ การแก้ไขข้อคำถาม การคัดลอกข้อคำถาม และการลบข้อคำถาม เราสามารถเลือกจัดการกับคำถามได้ หากต้องการเพิ่มคำถาม ให้คลิก add question พื่อเพิ่มคำถามและใส่รายละเอียดคำถามทำซ้ำแบบนี้ไปจนครบคำถามที่ต้องการสร้างลำดับที่ 5 เมื่อสร้างคำถามครบแล้ว ให้คลิกเซฟ เพื่อบันทึกแบบทดสอบ จะปรากฏหน้าต่างบอกว่าบันทึกสำเร็จ และจะมีสถานการณ์จัดการ4สถานะให้เลือกได้แก่ Edit it ใช้ในการแก้ไขแบบทดสอบ Preview it ใช้ดูแบบทดสอบในลักษณะเสมือนการเล่นจริง Play it เลือกเมื่อต้องการเล่นหรือใช้งานแบบทดสอบ และ Share it เลือกเมื่อต้องการแบ่งปันแบบทดสอบ สุดท้ายให้คลิก i m done ตรงด้านขวาบนสุด เมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จ ระบบจะกลับไปหน้า My Kahoot เห็นไหมคะ เราสามารถสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบได้ง่ายๆ สามารถใส่รูปภาพ และมีมีเดียอื่นๆ เข้าไปได้ อย่าลืมเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมในบทถัดไปนะคะ สวัสดีค่ะ